ในครั้งนี้เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ในรายวิชาในเรศวนศึกษา ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือประเด็นเรื่องเครือญาติสมเด็จพระนเรศวรฐานอำนาจและพลังทางการเมือง เป้าหมายสำคัญของการ เล่าในเรื่องของช่วงเวลานี้คือจะเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระราชบิดา พระราชมารดา และเครือญาติอย่างไร ที่นำไปสู่ฐานพลังทางการเมือง โดยเฉพาะฐานกำลังทางการเมืองที่เมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระมหาอุปราช เครือญาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฐานอำนาจและพลังทางการเมืองดังกล่าวนี้สิ่งที่สำคัญที่ต้องคุยกันเรื่องต้นก็คือว่าพระราชประวัติของพระราชบิดา ในขณะนั้นพระราชบิดาและพระราชบรรดา มีสภาพเป็นอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ พระราชตระกูลสายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชบิดานี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือพระราชบิดาของพระองค์ คือ พระมหาธรรมราชาธิราช ก่อนที่ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นั้น ในพระราชวงศาวดารต่างๆ ได้ชี้เห็นเลยว่าพระองค์เป็นเพียงขุนนางพิษณุโลกสุขโขทยัยเรื่องราวของพระองค์เริ่มปรากฏเด่นชัด เมื่อครั้งเกิดสงครามภายในกรุงศรีอยุธยาคือขุนวรวงศาธิราช กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ มีความคิดในการที่จะค่อยๆ ปราบปรามและลดอำนาจของจนถึงปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงการปกครองของพระชัยราชาธิราช ทั้งนั้นเองเมื่อพระขุนพระองศาธิราชขึ้นของราชที่กรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์ก็ได้เรียกหัวเมืองเหนือหัวเมืองใต้ทั้งหมด หนึ่งในหัวเมืองเหนือคนสำคัญ และผู้นำคนสำคัญ คือขุนพี่เลนทรเทพหนึ่ง ในหัวเมืองเหนือ ตรงนี้เองชื่อของพระมหาธรรมราชาในชื่อเดิม ในฐานะขุนนางกรุงของกรุงศรีอยุธยาที่ครองอยู่เมืองพิษณุโลก ที่ชื่อว่าขุนพิเรนทรเทพเริ่มปรากฏชื่อขึ้นขุนพิเรนขุนพิเรนทรเทพปรากฏชื่อในครั้งนี้ มีความน่าสนใจมากว่าเป็นหัวหน้ากองกำลังเจ็ดหัวเมืองเหนือที่มีความสามารถมากในขณะนั้นเนี่ยมีการรวบรวมผู้คนเตรียมตัวในการที่จะซ้อมรบต่างๆขุนวรงสาธิราชได้ตั้งคล้ายๆ กองกำลังในการต่อสู้ระหว่างคนกับเสือ เหมือนแกรนดิเอเตอร์ขนาดใหญ่เลย ปรากฏว่าขุนนางเจ็ดหัวเหนือ คุณนางเจ็ดหัวเมืองเหนือนำโดยขุนพิเรนทรเทพเนี่ยสามารถจัดการปัญหาภายในสามารถต่อสู้กับเสือสำเร็จ ชื่อจึงมีความโด่งดังมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้นความที่ในอดีตเป็นขุนนางคนสนิทของพระชัยราชาธิราช ทำให้ภาพของขุนพิเรนทรเทพ ค่อยๆ ถูกปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าหนึ่งเมื่อครั้งที่พระชัยราชาธิราชเสด็จไปปราบเมืองเชียงใหม่ ขุนนางคนสนิทก็เข้ามาช่วยเหลือคือเจ้าเมืองพิษณุโลกหรือ ขุนพิเรนทรเทพ นอกจากนั้นเกิดกบฏที่เมืองกำแพงเพชรก็ปรากฏว่ากองกำลังสำคัญที่เข้ามาช่วยพระชัยราชาในการลบก็คือขุนพิเรนเทพขุนพิเรนทรเทพ ตรงนี้เองจึงทำให้เห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ของขุนพิเรนทรเทพหรือพระมหาธรรมราชา เริ่มค่อยๆปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับ ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในคราวในคราวตั้งแต่สมัยพระชัยราชาสืบเนื่องจนถึงขุนวรวงศาธิราช และเมื่อ คุณวรวงศาธิราชและกลุ่มเจ้านายเจ็ดหัวเมืองเหนือ จนถึงหัวเมืองใต้เข้ามาอยู่ที่กรุงศรีวิทยาแล้ว ก็ได้มีการวางแผนร่วมมือกับคล้ายๆพญาติอีกคนหนึ่งของพระชัยราชา คือพระเทียราชา พระเทียราชาองค์นี้ได้แต่งงานกับญาติหรือเครือญาติของขุนพิเรนทรเทพ ตั้งแต่ครั้งสุขโขทัยพิศโลกคือพระสุริโยไทย ดังนั้นได้เห็นได้ว่าเมื่อขุนพิเรนทรเทพมาอยู่ที่พิษุโลกออกจากเมืองพิษุโลกแล้วมาอยู่ที่อยุธยา ก็เริ่มมีสายสัมพันธ์อันดีกับเครือญาติคือพระสุริโยไทยพระพระพระเทียนราชาหรือในเวลาต่อมาคือมหาจักรพรรดิได้ร่วมมือกันทำการรัฐประหารและลงล้างอำนาจของขุนวรวงศาธิราช และแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ภายหลังพระเทียนราชาหรือพระมหาจักรพรรดิได้ยกฐานะขึ้นเป็นกษัตริย์ แล้วก็สถาปนา และแต่งตั้งขุนพิเรนทรเทพ ขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษุโลกซึ่งถือเป็นเมืองเอกอุ ก็นอกจากนั้นยังกระชับความสัมพันธ์ธรรมตรี โดยการพระราชทานพระธิดา คือพระวิสุทธิสษัตริย์ ให้เป็นพระชายา แล้วก็ร่วมกันทั้งสองพระองค์ ขึ้นมาปกครองหัวเมืองพิษุโลก ภายใต้แนวความคิดหรือการวางยุทธศาสตร์การรบที่สำคัญคือ 1. ถ้ากองกำลังทั้งหมดของ ล้านนาพม่าหรือที่ต่างๆ มาล้อมกรุงศรีวิยาแล้ว กองกำลังจากพิษณุโลก หรือกองกำลังของพระมหาธรรมราชานี่เอง จะเป็นกองกำลังสำคัญในการมาล้อม และช่วยกรุงศรีวิยาในการศึก บทบาทของพระมหาธรรมราชานี่เองจึงกลายเป็นบทบาทสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการและฐานอำนาจที่สำคัญของสมเด็จพระเรศวรในเวลาต่อมา